ก่อนที่จะไปรับชม ฝากกด subscribe และกดกระดิ่ง เพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ ๆ จากช่องเรา แล้วก็อย่าลืมกดไลค์และกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องพิธีกรรมสตูดิโอได้ทำคลิปกันต่อไปยาวๆ ป่าอเมซอนที่มีพื้นที่กว่า 7.4 ล้านตารางกิโลเมตรครอบคลุมพื้นที่ไปกว่า 40%ของละตินอเมริกา แม่งกว้างขวางซะจริงๆ ในป่าอเมซอนนะครับมีสัตว์ที่หลากหลายสายพันธุ์ซะเหลือเกินมากกว่า 6,000 ชนิดกันเลย ส่วนสัตว์ที่จำพวกแมลงนะครับมีมากกว่า 2.5 ล้านชนิด ว้าวคลิปนี้อาจจะไม่ค่อยตะเบงเสียงเท่าไหร่นะครับเพราะไม่สบายหนักมากเลย และทุกคนพอทราบไหมครับว่าน่านน้ำอเมซอนมีความยาวกี่กิโลเมตร 10 กิโล 100 กิโล พันกิโล หรือว่าหมื่นกิโลแหมหลายคนอาจจะสงสัยนะครับ โดยหน้าน้ำอเมซอนมีความยาวถึง 6,900 กิโลเมตร เรียกได้ว่าแม่งโคตรจะยาว ซึ่งแน่นอนครับว่าพื้นที่มันกว้างใหญ่ไพศาลสักขนาดนี้ ในบรรดาสัตว์ต่างๆ ก็ต้องมีวิธีการเอาตัวรอดจากสัตว์อื่น เพื่อที่จะไม่ให้ตัวเองนะครับตกเป็นเหยื่อของผู้ล่า และในคลิปนี้นะครับผมจะมาจัดอันดับสัตว์สุดอันตราย แห่งหน้าน้ำอเมซอนที่คุณเห็นแล้วคุณต้องกรี๊ดนี่ขนาดไม่สบายอะเนี่ย ในอันดับที่ 1 ของเรานะครับก็คือปลาไหลไฟฟ้า ผมเชื่อเลยนะครับว่าหลายคนอาจจะยังแยกแยะไม่ออกปลาไหลทั่วไปกับปลาไหลไฟฟ้า เผื่อวันนึงเราไปเจอมันเข้าแล้วเผลอจับมันละ่ะ โดนช็อตเลยนะเฮ้ย โดยกระแสไฟที่มันปล่อยออกมานะครับ มีประมาณ500โวลต์โอ้โหเรียกได้ว่าแรงกว่าไฟบ้านที่เราใช้ทั่วไปกันอีกนะ โดยปลาไหลไฟฟ้านะครับจะมีลักษณะลำตัวที่ใหญ่กว่าปลาไหลทั่วไป ลูกตานะครับจะเล็กมากเลยลำตัวจะสีน้ำตาลอมเขียวเข้มนะครับโดยใต้ท้องจะมีสีเหลืองและหัวก็มีขนาดที่ใหญ่กว่าลำตัว ในส่วนของใต้ท้องนะครับจะมีคีบยาว ตั้งแต่ส่วนอกไปจนถึงปลายหางเลย ส่วนตัวที่ใหญ่ที่สุดเท่าที่เคยค้นพบมาเลย 2.5 เมตร โดยไอตัวนั้นนะครับมันก็มีน้ำหนักถึง 20 กิโลกรัม คราวนี้ทุกคนคงจะแยกแยะออกนะครับระหว่างปลาไหลทั่วไปกับปลาไหลไฟฟ้า ในการสร้างกระแสไฟฟ้านะครับปลาไหลไฟฟ้าจะใช้เซลล์พิเศษที่สามารถสร้างประจุไฟได้ โดยไอเซลล์นั้นนะครับมันจะอยู่บริเวณโคนหางไปจนถึงปลายหางเลย นับเป็นสัตว์ที่สามารถปล่อยกระแสไฟฟ้าได้สูงที่สุดในโลกอีกด้วย โดยมันนะครับจะใช้กระแสไฟฟ้านี้ในการป้องกันตัวและใช้หาอาหาร ในการหาอาหารของมันนะครับมันก็จะใช้กระแสไฟฟ้านี่แหละเหมือนที่เราน็อกปลาพอช็อตไปเหยื่อมันก็จะสลบหรือว่าน็อกไปเลย จากนั้นมัน ก็งำภาคปัญญาอ่อนจัง แนนดับที่ 2 นะครับ ก็คือแมงมุมยักษ์ทาเลนทูลาพันกินนกโกไลแอด แมงมุมยักษ์ทาเลนทูล่านะครับเป็นแมงมุมสายพันธุ์ที่ใหญ่ที่สุดในโลกแล้ว ซึ่งมันก็มีพิษนะครับ แต่ว่าพิษของมันไม่ค่อยรุนแรงสักเท่าไหร่ ขนาดลำตัวมันนะครับ ยาวถึง9เซนติเมตรและถ้ารวมขาที่กลางออกนะครับ ยาวถึง 25เซนเลย เกือบไม้มันทัดนึงเลยนะเฮ้ยส่วนน้ำหนักของมันหนักประมาณ 120 กรัม หรือประมาณ 1 ขีดนิดๆ อาหารของพวกมันนะครับ มีตั้งแต่พวกมแมลง ไปจนถึงพวกสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมขนาดเล็กเลย ไม่ว่าจะเป็นงูจิ้งจก จิ้งกา หรือว่านก แมงซัดเรียบจนหมด โดยเราสามารถพบมันได้นะครับในพื้นที่แฉะชื้นในแถวป่าอเมซอน ใครที่ดึกๆ แล้วไม่อยากจะนอน ก็แอบย่องไปหามันก็ได้ เพราะว่าแมงมุมชนิดนี้นะครับมันจะออกหากินในเวลากลางคืน แต่ถึงแม้ว่ามันจะเป็นแมงมุมนักล่านะครับแต่ตัวมันกลับถือเป็นอาหารเมนูโปรดของคนพื้นเมืองเลยยังกล้ากินอีกหรือวะเนี่ย แนอนดับที่3นะครับก็คือมดกระสุน ถ้าขึ้นชื่อว่ามดนะครับทุกคนคงจะคิดว่ามันตัวเล็กและพิษส่งไม่รุนแรง แต่กับมดชนิดนี้คุณคิดผิดแล้ว โดยเจ้ามดสายพันธุ์นี้นะครับเราเรียกว่ามดยักษ์เลยก็ว่าได้นะเพราะมันมีขนาดตัวที่ใหญ่กว่ามดแดงบ้านเราถึง 4 เท่าเลยโอ้โห ซึ่งลำตัวของมันนะครับยาวถึง 18-30ถึงมิลลิเมตรเลย หรือประมาณ3เซนติเมตรโอ้ทมดยาว3เซนนี้ก็ถือว่าโคตรใหญ่เลยนะ ซึ่งนิสัยของมันนะครับแม่งเป็นมดขยันมากเลย จะทำงานตลอดเวลา หากงานไม่สำเร็จมันก็จะกินอาหารไม่ได้ แม่งขยันจริงๆนะเนี่ย มีกฎเหล็กซะด้วย แต่เมื่อมันทำงานหนักจนเสร็จนะครับของตอบแทนก็ต้องมีค่ามากๆ ใช่ไหมล่ะ โดยอาหารโปรดอันโอชะ ของเจ้ามดสายพันธุ์นี้นะครับก็คือหนอนผีเสื้อนั่นเอง หรือว่าพวกตัวอ่อนของแมลงปออะไรประมาณนี้นะครับ และก็มาถึงสาเหตุหลักนะครับว่าทำไมค คนถึงเรียกมดสายพันธุ์นี้ว่ามดกระสุน แค่ได้ฟังชื่อนะครับก็ไม่อยากเข้าใกล้เลย และสาเหตุที่เรียกว่ามดกระสุนนะครับพร้อมเป็นมดที่กัดเจ็บที่สุดในโลก กไม่รู้ใครไปให้มันลองกัดวะนะโดยความเจ็บนะครับยิ่งกว่าต่อแตนพึ่งมาลุมประชาทันเราพร้อมกันอีก แมงภาคเซเวอร์เลย เอาความจริงนะครับ เท่าที่ผมไปหาข้อมูลมาใครที่โดนมันกัดอ่ะ จะรู้สึกเจ็บเหมือนโดนกระสุนยิงเข้ากลางหน้าอก โดยความเจ็บปวดนี่นะครับจะยาวนานถึง 24 ชั่วโมงกว่าจะหาย ใครที่ไปเที่ยวแถวป่าอเมซอนนะครับคงต้องระวังตัวให้ดีเลย ถ้าหากโดนมันต่อยมารับรองร้องไห้ขี้มูกโป่งแน่แนันดับที่ 4 ของเรานะครับ ผมก็คือปลาปิลันย่าแดง โดยปาปิเรนยามักเป็นพระเอกในภาพยนตร์ดังหลายๆเรื่องเลยก็ว่าได้ เพราะว่าหนังเรื่องไหนก็ตามนะครับที่มีปาปิเรนยามักจะเป็นหนังแนวสนุกตื่นเต้นลุ้นทึกแล้วก็ตามมาด้วยความสยองขวัญ ซึ่งคนก็ชอบดูซะเหลือเกินหนังแนวนี้โดยปาปิเรนยานะครับเป็นสัตว์ที่อันตรายชนิดหนึ่งบนโลก มันจะชอบอยู่รวมกันเป็นฝูงโจมตีอย่างรวดเร็ว หันมาพริบตาแม่งเหลือแต่กระดูกแล้วและปาปิเรนยานะครับมีทั้งหมด 25 ชนิด แต่มีเพียง 4 ชนิดเท่านั้นที่เป็นอันตรายต่อคนและสัตว์เนื่องจากมันนะครับจะกินเนื้อเป็นอาหารโดยมันนะครับจะอยู่ในลุ่มแม่น้ำแถบอเมริ กาใต้และแอฟริกาจะพบได้มากเลยนะครับในแม่น้ำอเมซอน เพราะว่าเป็นถิ่นกำเนิดของมันนั่นเอง จุดเด่นของปลาปิรันย่านะครับจะมีฟันคล้ายกับใบเลื่อยจำนวน 24-31 อันเลย ซึ่งแน่นอนครับว่าฟันเป็นอาวุธสำคัญของเจ้าปลาปิรันย่าเห็นฟันมันเล็กๆอย่างนี้นะครับมันแหลมคมมากเลยเด้อ สามารถกัดเนื้อให้ขาดได้อย่างง่ายดายโดยเพียงการกัดแค่ริมฝีปากก็ตามทีเถอะ พอด้วยเหตุนี้นะครับมันจึงถูกขนานนามว่าเพชฌฆาตแห่งน้ำจืด ส่วนความแตกต่างระหว่างปลาปิรันย่าแดงกับปลาปิรันย่าธรรมดานะครับเก กตของมันนะครับจะออกแดงอมชมพูดูแวววาวเหมือนกากเพชร ขนาดที่โตเต็มที่จะยาวประมาณ 33เซนน้ำหนักราว 3.5 กิโลกรัมเลย แถมยังอึดสุดๆอีกด้วยอันแน่รู้นะว่าคิดอะไร มันสามารถมีชีวิตบนบกได้โดยขาดน้ำได้ถึง 2 ชั่วโมงกันแน่ถึงเกรดมันจะสวยงามขนาดนี้นะครับ ก็ไม่เหมาะสมสำหรับการเอามาเลี้ยงเด้อเพราะว่าต่างประเทศส่วนใหญ่นะครับเขาก็นิยมเลี้ยงกันลองคิดสิครับถ้าเราเลี้ยงกันไม่ไหวแล้วปล่อยคืนสู่แหล่งธรรมชาติ ล่ะโอ้โห งานเข้าเลยคราวนี้แม่น้ำลำคลองระบบนิเวศของเรา นะครับคงจะแบบเละเลยอะส่วนชาวประมงนะครับก็คงไม่สามารถลงไปหาปลาได้แล้ว ถ้าลงไปนี่คงเสร็จมันแน่นอน ในอันดับที่ 5 ของเรานะครับ ก็คือจระเข้แบล็กไคแมน เจ้าจระเข้สายพันธุ์นี้นะครับสามารถพบได้ในแถวทวีปอเมริกาใต้ และก็ป่าดิบชื้นอเมซอนโดยที่ขนาดลำตัวของมันนะครับยาวประมาณ 2.5 ถึง 3 เมตร และความพิเศษของเจ้าจระเข้สายพันธุ์นี้นะครับก็คือเกตของมันซึ่งมีการวิวัฒน์พัฒนาการให้แข็งเหมือนกระดูกเลย เรียกได้ว่ากระดูกหุ้มหนังเลยก็ว่าได้ แล้วฟันของมันนะครับมีประมาณ 72-82 ซี่นะโดยฟันล่างนะครับจะมีขนาดใหญ่เพื่อใช้ขบเคี้ยวกินหอยกินปลากินงูอะไรประมาณนี้ สถานที่ที่มันชอบเลยนะครับจะชอบอยู่ตามแม่น้ำลำธ ธานหรือบ่อน้ำอะไรประมาณนี้ ถ้าใครไปล่องเรือแถวหน้าน้ำอเมซอนนะครับ โปรดระวังให้ดีเลย เพราะว่ามันจะซุ่มโจมตีแบบเงียบๆแล้วก็มาถึงอันดับสุดท้ายของเรา นั่นก็คืออันดับที่ 6 ปลาแคนดีลู อันดับนี้จะขออธิบายยาวเหยียดสักนิดหนึ่งนะครับผมในลุ่มน้ำป่าอเมซอนมีปลาหน้าตาประหลาดหลายชนิด ซึ่งในชนิดนี้นะครับ ทุกคนอาจจะยังไม่เคยเห็นมาก่อนแน่นอน หน้าตามันนะครับจะคล้ายๆ กับปลาซิวของบ้านเรา เอาไปแกงแม่งโคตรแบบน้ำลายไหล มันจะมีความยาวประมาณ 15เซนนะครับ เมื่อโตเต็มที่ลำตัวของมันจะโปร่งแสงและออกใสๆมันเป็นปลาที่คนพื้นเมืองในป่าอเมซอนนะครับเกรงกลัวมากเลย ตัวเล็กแค่นี้พิษส่งแม่งร้ายกาจเพราะว่ามันมีประสาทสัมผัสที่ไวต่อกลิ่นแอมโมเนียอย่างมากเลย ยทำให้เวลาที่คนลงไปแช่อยู่ในน้ำนะครับ บางครั้งมีเหงื่อไหลออกมา ซึ่งในเหงื่อนั่นแหละจะมีสารแอมโมเนียปนอยู่และคราวนี้แหละก็ล่อความสนใจของเจ้าปลาแคนดิลู ให้มาเยี่ยมชมคุณแบบใกล้ ๆ เลย แล้วคุณนะครับก็จะสังเกตลำตัวของมันยากเพราะว่าตัวของมันโปร่งแสงอีกโอ้โหทั้งลำตัวโปร่งแสงและยังมีลำตัวขนาด เล็กเท่าไม้จิ้มฟันสามารถชอนชัยเข้าไปในช่องทวารต่างๆ ได้ ไม่ว่าจะเป็นของผู้หญิงหรือของผู้ชาย และสิ่งที่ร้ายที่สุดก็คือมันมีเงี้ยงแหลมอีก เอาไว้เกี่ยวผนังนะครับในลำตัวของเหยื่อ ถ้าหากเกิดมันเข้าไปในร่างกายของคุ ุณได้นะครับรับรองฝันร้ายแน่นอน ซึ่งก็เคยมีข่าวนะครับปลาแคนดิลูเข้าไปในร่างกายของมนุษย์เหยื่อรายแรกของโลกนะครับเหตุการณ์นี้เกิดในวันที่ 28 ตุลาคมปี คศ 1997 เป็นชายชาวบราซิลนะครับวัย 23 ปีโอ้กำลังวัยรุ่นเลย สมสารเข้ามาพบแพทย์ด้วยอาการเจ็บปวดช่องท้องแบบหนักเลยนะและก็ยังมีปัสสาวะเป็นเลือดอีก ผู้ชายคนนี้นะครับก็เล่าให้คุณหมอฟังว่าแบบเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นมาบ้างแล้วก็มีอาการอย่างไรบ้างนะครับจนคุณหมอไปเอ็กซเรย์พบปลาเคดิลูเข้าไปอยู่ในช่องท้องโอ้โหงานเข้าเลยทีนี้ โดยผู้ชายคนนี้นะครับเขาเล่าให้แพทย์ฟังว่าเมื่อ 3 วันก่อน เขาลงไปเล่นน้ำในแม่น้ำอเมซอนและก็เผลอฉี่ลงในแม่น้ำอีกในขณะเดียวกันนะครับฉี่ของเรามีสารแอมโมเนียอยู่จากนั้นนะครับเขาก็รู้สึกเหมือนว่ามีปลาตัวเล็กเนี่ยว่ายเข้าไปในท่อปัสสาวะ ตอนนั้นแม ม่งตะโกนออกมาเลยเว้ยกูเจ็บและก็ยังไม่พบแพทย์แต่อย่างใดนะครับ จนกระทั่งผ่านมา 3 วันแม่งอดทนไม่ไหวเว้ยเลย ตัดสินใจบิดรถมาพบแพทย์ ในตอนแรกนะครับผลทางการช่วยเหลือของแพทย์ก็คือการผ่าตัดอย่างเดียวเลย แต่แพทย์ลองส่องกล้องจิ๋วเข้าไปอีกที แม่งมันตายแล้ว อาจจะเป็นเพราะว่ามันต้องอาศัยอยู่ในน้ำตลอดเวลา ขาดน้ำไป2อสวันก็เลยตาย ร่างกายของมันนะครับก็ค่อยๆเสื่อมสภาพลง ส่วนเงี้ยงที่เกาะอยู่นะครับแพทย์ก็สอดกล้องขนาดเล็กลงไปเพื่อขีบมันออกมา และแล้วก็ลากตัวมันออกมาได้นะครับโดยที่ไม่ต้องผ่าตัดเลย ขอบคุณทุกท่านนะครับผมที่รับชมคลิปจนจบสามารถรับชมคลิปเก่าๆได้ทางนี้เลย กดเลยกดเลย และผมไม่ทำอีกช่องหนึ่งกับแฟนสำหรับสายกินสายเที่ยวและแกล้งกันลองไปรับชมกันได้รับรองสนุกแน่นอน